สวัสดีค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการจัดการกับเซลล์แถวและคอลัมน์ค่ะเริ่มในเรื่องแรกกันเลยนะคะการลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวที่ไม่ต้องการค่ะ การลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวที่ไม่ต้องการออกไป จะทำให้เซลล์ที่อยู่ลำดับถัดไปเลื่อนมาแทนที่ซึ่งซึ่งจะเหมือนกับการลบช่องตารางในโปรแกรม Microsoft Word ค่ะ การลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวนะคะ มีหลายวิธีนะคะ อย่างเช่นวิธีการ คลิกขวาที่เซลล์ที่เราต้องการลบนะคะ แล้วก็ใช้คำสั่ง delete หรือว่าเราจะใช้คำสั่งบนแท็บ ribbon ก็ได้นะคะ โดยใช้คำสั่งที่แท็บ home แล้วก็ในกลุ่มของเซลล์นะคะ ใช้คำสั่ง delete นะคะ แล้วก็เลือกคำสั่ง delete cell ค่ะ ใน dialog box ของ delete cell นะคะก็จะมีคำสั่งนะคะให้เราเลือกใช้นะคะอย่างเช่น shift cell left นะคะก็คือการลบและเลื่อนเซลล์ทางด้านซ้ายเข้ามานะคะ shift cell up นะคะก็คือการลบและเลื่อนเซลล์ทางด้านล่างขึ้นมานะคะ entry row นะคะก็คือการลบทั้งบรรทัดที่เซลล์เลือกไว้นะคะ entry column นะคะก็จะเป็นการลบคอลัมน์ ทั้งคอลัมน์นะคะที่เซลล์เลือกไว้นะคะเมื่อเราได้คำสั่งที่เราต้องการแล้วนะคะคลิกโอเคค่ะการลบคอลัมน์หรือแถวนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกนะคะตำแหน่งของคอลัมน์ หรือว่าแถวนะคะที่เราต้องการลบก่อนนะคะหลังจากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มขวานะคะใช้คำสั่ง delete หรือว่าเราจะใช้คำสั่งบนแท็บริบบอนก็ได้นะคะ โดยที่เราใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ แล้วก็ในกลุ่มของเซลล์นะคะใช้คำสั่ง delete นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง delete sheet column นะคะในกรณีที่เราต้องการลบคอลัมน์หรือว่าใช้คำสั่ง delete sheet row นะคะในกรณีที่เราต้องการลบแถวค่ะ การแทรกเซลล์แถวหรือคอลัมน์นะคะ ในกรณีที่พิมพ์ข้อความลงไปแล้ว แต่จำนวนช่องเซลล์ที่พิมพ์ไม่พอตามต้องการนะคะผู้ใช้สามารถแทรกเซลล์เพิ่มเข้าไปได้นะคะซึ่งจะแทรกลงไปในจุดใดๆนะคะของเวิร์กชีตก็ได้นะคะการแทรกเซลล์คอลัมน์หรือแถวนะคะมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่น การคลิกเมาส์ปุ่มขวานะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง insert นะคะหรือว่า เราจะใช้คำสั่งบนแท็บ Ribbon ก็ได้นะคะ ก็คือใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะ แล้วก็ในกลุ่มของซลล์นะคะ ใช้คำสั่ง Insert ค่ะนะคะ โดยที่นะคะ Insert Cell ก็คือการแทรกตำแหน่งของเซลล์นะคะ Insert Sheet Row นะคะก็คือการแทรกทั้งแถวนะคะ Insert Sheet Column นะคะก็คือการแทรกทั้งคอลัมน์นะคะ ถ้า insert sheet นะคะก็คือการแทรก worksheet นะคะ การซ่อนแถวหรืออลัมน์ สามารถซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงได้นะคะอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นความลับ หรือต้องการซ่อนข้อมูลไว้ชั่วคราวนะคะแต่ถ้าการสั่งพิมพ์ข้อมูลในตารางนะคะเฉพาะข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยได้ แต่ถ้าข้อมูลบางหัวข้อที่สำคัญนะคะไม่ต้องการสั่งพิมพ์ ผู้ใช้สามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์นั้นก่อนได้นะคะแล้วค่อยสั่งพิมพ์ เมื่อพิมพ์เสร็จจึงค่อยแสดงแถวหรือข้อมูลนั้นกลับคืนมานะคะการซ่อนคอลัมน์นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราคลิกเลือกนะคะคอลัมน์หรือว่าแถวที่เราต้องการซ่อนก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มของเซลล์นะคะเราใช้คำสั่ง format ค่ะ แล้วก็เลือกนะคะ high and u n high นะคะ ซึ่งจะมีคำสั่งให้เลือกใช้นะคะ ก็คือ high row ก็คือการซ่อนแถวนะคะ high column ก็คือการซ่อนคอลัมน์นะคะ high sheet ก็คือการซ่อนชีตนะคะ ในกรณีที่เรายกเลิกการซ่อนนะคะ ก็ให้เลือกคำสั่ง un high นะคะ อย่างเช่นนะคะ un high row ก็คือการยกเลิกการซ่อนแถวนะคะ un high column ก็คือการยกเลิกการซ่อนคอลัมน์ค่ะ การปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ และความสูงนะคะของแถวนะคะสามารถทำได้หลายวิธีนะคะวิธีการแรกก็คือนะคะเราเอาเมาส์นะคะไปคลิกที่นะคะระหว่างคอลัมน์นะคะแล้วก็นำเมาส์คลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลาก ปรับขนาดความกว้างได้ตามต้องการนะคะหรือว่าเราจะใช้วิธีนะคะบนใช้คำสั่งบนแถบริบบอนก็ได้นะคะ โดยที่เราใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะ แล้วก็ในกลุ่มของซลล์นะะเลือกคำสั่ง Format ซลล์ไซส์นะคะ จะมีนะ Row h i g h ก็คือการปรับขนาดของความสูงของแถวนะคะ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะว่าจะให้ขนาดความสูงเป็นเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ auto fit row high ก็คือการปรับ ความสูงโดยอัตโนมัตินะคะคอลัมน์วิดนะคะก็คือการปรับความกว้างของคอลัมน์นะคะโดยการใส่จำนวนความกว้างลงไปนะคะในช่องคอลัมน์วิดนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ Auto Fit Column Width นะคะก็คือการปรับความกว้างโดยอัตโนมัติค่ะ